นิยามวัยสูงอายุ ทุกคนมีการเจริญเติบโตเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งเป็นวัยสุดท้ายของชีวิต การให้คำนิยามของคำว่า วัยสูงอายุมีหลากหลาย องค์การสหประชาชาติ ใช้อายุ 60 ปีขึ้นไป ในการนำเสนอสถิติข้อมูล และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ในประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ใช้อายุ 65 ปีขึ้นไปเป็นเกณฑ์ ในการเรียกผู้สูงอายุ สำหรับประเทศไทย ข้อมูลตามกฎหมาย ผู้สูงอายุหมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย แต่ความสูงอายุหรือความชราภาพเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และจะเกิดขึ้นไม่เท่ากันในแต่ละคน หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุ โดยทั่วไปจะพิจารณาตามอายุจริง คือดูตามปีปฏิทิน นับตั้งแต่วันที่บุคคลคลอดนั่นเอง การพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุตามการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย คือ เมื่ออายุมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงการทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย เป็นไปในทางที่เสื่อมหน้าที่ลง นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาตามการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ การรับรู้ความจำการเรียนรู้ความคิดตลอดจนบุคลิกภาพเป็นต้น หมายถึงเป็นการพิจารณาจากการแสดงออกของบุคคลที่พบได้บ่อยในคนสูงอายุ และการพิจารณาอีกวิธีหนึ่งคือ การพิจารณาตามการเปลี่ยนแปลง บทบาทหน้าที่และหรือสถานภาพในสังคม เช่นการมีบุคคลอื่นเรียกเราว่าปู่ย่าตา ยาย